พระเจ้าชำระอาหารมื้อนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนอหอมนี่มันคือเนื้อตุนชั้นดีนี่นะสัมผัสได้ในความละมุนกลมกล่อมคำนี้ยิ่งโดน ละลายในปาก อยากเชื่อว่าบนโลกนี้จะมีเนื้ออร่อยขนาดนี้ สุดยอดเลยโว้ยโอ้ สุดยอดจริงๆ โอเค เรามาดูวิธีทำกัน 嗯。 Thank you.